เว้นตนเองแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งของพระองค์ได้ จึงปลอบโยนให้พระองค์เบาพระทยัยมโหสถมีได้ครันครามดุจพญาราชสี องค์อาจอยู่ในถ้ำของตน กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่า พระองค์อย่าทรงกลัวเลย จงเสวยราชสมบัติให้เป็นสุขเถิด ข้าพระองค์จะทำกองทัพนี้ให้แตกพ่ายหนีไป เหมือนคนเงื้อก้อนดินไล่กา เหมือนคนขึ้นธนูไล่ลิง มโหสถปลอบให้พระราชาอุ่นพระหฤทัยแล้ว จึงออกมาสั่งการให้ชาวพระนครจัดแสดงมโหรสพในพระนคร ให้ประชาชนดื่มฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เล่นดนตรี ดีสีตีเป่า ฟ้อนรำโห่ร้องเฮฮา ส่งเสียงให้เอิกเริก ราวกับมิถิลานครมิได้ถูกโอบล้อมด้วยข้าศึก ครั้นชาวพระนคร เห็นมโหสถมิได้มีความหวาดหวันพรั่นพรึง ต่อกองทัพที่อยู่เบื้องหน้า จึงรู้สึกเบาใจ ได้ทำตามที่มโหสถสั่ง เสียงมหรสพสะท้อนกึกก้องออกไปถึงประชาชนที่อยู่นอกกำแพงพระนคร รากับมิถิลานคร ไม่ได้อยู่ในระหว่างสงคราม พระเจ้าจุลนีสดับเสียงกึกก้อง ด้วยสัพพสำเนียงดนตรีภายในกรุงมิถิลานคร จึงตรัสถามพวกอมาตว่า เมื่อพระองค์นำกองทัพมาล้อมเมืองไว้อย่างแน่นหนา ชาวเมืองไม่ได้มีความหวาดกลัวหรือพรั่นพรึงแต่ประการใด กลับร่าเริงยินดี ตบมือ ฟ้อนรำขับร้องกันอย่างมีความสุข สายลับที่มโหสถวางไว้ เพชรทูลพระราชาว่า พวกตนมีกิจอย่างหนึ่ง จึงเข้าไปในเมือง เห็นประชาชนชาวเมือง จัดแสดงมโหรสพสลองกันยิ่งใหญ่ จึงได้สอบถามว่า พระราชาทั่วชมพูทวีปยกกองทัพมาล้อมเมืองไว้ ทำไมจึงยังมัวประมาทกันเช่นนี้ พวกชาวเมืองบอกว่า เมื่อยังทรงพระเยาว์พระราชามีความปรารถนาว่า จะครอบครองชมพูตวีป เมื่อเมืองถูกพระราชาทั่วชมพูตวีปยกกองทัพมาล้อมไว้ พระองค์จึงให้มีการมหรสพ เพราะพระองค์จะได้มีโอกาสแผ่เดชานุภาพไปทั่วชมพูตวีป โดยไม่ต้องยกกองทัพออกไปรบพุ่งเอาให้เหนื่อย วันนี้ ความปรารถนาพระองค์สำเร็จแล้ว ทางราชการจึงประกาศให้ชาวเมืองเล่นมหรสพสลองกันอย่างยิ่งใหญ่ พระเจ้าจุลนีสดับคำสายลับของมโหสถ ทรงปีโรธอย่างยิ่ง รับสั่งให้ทหารเข้าจู่โจมทำลายขู่ค่าย หอรบ และกำแพงพระนคร เพื่อจะเข้าเมืองไปจับพระเจ้าวิเทหราชฆ่าให้ได้ครั้นที่คำสั่งถูกถ่ายทอดลงไปตามลำดับ ครื่นทหารกราทุกกองรบ ก็ไหลบ่าเข้าประตูพระนครอย่างกระหายสงคราม แต่ก็ถูกกองทัพมโหสถตีกระทบกลับมาอย่างเข้มแข็ง กองทัพ พระเจ้าจุลนีไม่สามารถเข้าเมืองทางประตูพระนคร จึงถอยกลับลงคูเปลี่ยนเป้าหมาย ปีนเข้ากำแพง เหล่าทหารฝ่ายกรุงมิถิลานคร ที่ประจำการอยู่บนเชิงเทิน ก็ยิงด้วยลูกศร แทงด้วยหอกและโตมอนอย่างห้าวหาญต่างดาทอคมคูพูดยั่วโทสะต่างๆนานานา ทำลายทหารฝ่ายพระเจ้าจุลนีให้แตกพ่ายกลับไป เหมือนคลื่นใหญ่กระทบกำแพงยักษ์พระเจ้าจุลนีล้อมกรุงมิถิลานครอยู่สี่ห้าราตรีเมื่อทหารไม่สามารถทำอะไรได้ ก็หมดแผนการ ที่จะหักเอากรุงมิถิลานคร จึงตรัสถามเกวัตว่า ทหารไม่สามารถยึดกรุงมิถิลานครได้ ไม่มีใครเข้าใกล้กำแพงได้สักคน เกวัตกราบทูลว่า เมื่อไม่สามารถยึดเอาได้ด้วยกำลังทหารก็ช่างเถอะ ตามปกติ เมืองมีน้ำภายใน น้ำภายนอก ถ้าเราร้อมเมืองไว้จนคนในเมืองขาดน้ำ ก็จะเปิดประตูเมืองออกมาเอง พระเจ้าจุลนี จึงรับสั่งปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าพระนคร และห้าม มิให้ใครนำน้ำเข้าไปในเมือง สายลับมโหสถ ได้เขียนหนังสือผูกลูกศร ยิงเข้าไปในเมือง ทหารคนหนึ่ง เห็นหนังสือที่ปลายลูกศร ก็นำไปให้มโหสถ มโหสถจึงสอนแผน ให้ผ่าไม้ไผ่ยาวหกสิบศอกออกเป็นสองซีก รานป้องออกหมดแล้ว ประกบกันเข้าอีก รัดด้วยหนังทาโคลน ให้หวานพันบัว ซึ่งได้มาจากดาวบทผู้มีฤทธิ์ในหิมวันตประเทศ ให้กรอกน้ำเต็มในกระบอกไม้ไผ่ แล้วฝังตามเลนในสะบกรณี ด้วยบุญญาณุภาพพระโพธิสัตว์ดอกบัวก็ขึ้นในกระบอกไม้ไผ่ ทอดก้านยาว ตามลำไผ่ราวหกสิบศอกมโหสถให้ทหารถอนสายบัว โยนออกไปให้พวกข้าศึกนำไปถวายพระเจ้าจุลนีทหารของมโหสถม้วนสายบัวให้เป็นวง แล้วโยนลงไปนอกกำแพงพระนคร พร้อมร้องบอกทหารข้าศึกว่า พวกท่านอย่าอดตายเลย จงรับดอกบัวนี้ประดับ และนำสายบัวนี้ ไปกินให้อิ่มหนำสายลับนำไปถวายพระเจ้าจุลนีพระราชารับสั่งให้วัดดูก็พบว่า สายบัวยาวหกสิบศอก พระราชาตรัสถามว่า บัวนี้เกิดที่ไหน สายลับมโหสถเพชรทูลว่า วันหนึ่ง ข้าพระองค์คิดจะดื่มสุรา จึงเข้าไปในเมือง ได้เห็นสระบกกรณีขนาดใหญ่ ประกอบกับชนรับประทาน คลองส่งน้ำที่ขุดไว้สำหรับชาวเมืองเล่นน้ำประชาชนนั่งเรือเก็บดอกบัว สายบัวยาวราวหนึ่งร้อยศอกซึ่งเกิดที่ริมฝั่งสะบกกรณีนั้น พระเจ้าจุลนีตรัสกับเกวัตว่า คงไม่สามารถทำให้ชาวเมืองขาดน้ำยึดเมืองนี้ได้ จึงเลิกล้มแผนการรามเกวัตกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้นจะทำให้ชาวเมืองอดข้าวแล้วยึดเอาเมือง เพราะตามปกติชาวพระนครต้องนำข้าวมาจากนอกเมือง มโหสถรู้ข่าวจากสายลับ จึงสั่งให้เทโคลนบนกำแพงเมือง แล้วให้หวานข้าวเปลือกในที่นั้น ข้าวเปลือกก็งอกบนกำแพงเมือง โดยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์ พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตร เห็นต้นข้าวนั้น จึงตรัสถามว่า สีเขียวอยู่บนกำแพงเมืองนั้นอะไร สายลับมโหสถกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ทราบมาว่า มโหสถเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเตรียมการให้ขนข้าวเปลือกทั่วแคว้น ไปเก็บไว้ในฉางหลวงจนเต็ม ส่วนข้าวเปลือกที่เหลือ ให้กองไว้ริมกำแพงพระนคร ถูกแดดจึงแห้ง เมื่อฝนตกก็เปียกฝนจึงแตกหน่อเป็นข้าวกล้า วันหนึ่งข้าพระองค์มีจิตบางอย่างจึงเข้าไปพระนครเห็นกองข้าวเปลือกริมกำแพงก็หยิบขึ้นมาพิจารณาดู ชาวเมืองเห็นคงคิดว่าข้าพระองค์หิวจึงบอกให้ข้าพระองค์เอาผ้าห่อกับเรือนไปตำหงกินได้ตามชอบใจ พระเจ้ากรุงปัญจาละตรัสกับพราหมณ์เกวัตว่า คงไม่สามารถทำให้ชาวเมืองอดข้าวแล้วยึดเมืองได้ เกวัตกราบทูลแผนการอื่นว่า จะทำให้ชาวเมืองสิ้นปืนแล้วยึดเอา พระราชารับสั่งให้ดำเนินการตามนั้น ฝ่ายมโหสถรู้ข่าวจากสายลับ ก็สั่งให้ขนฟืน มากองให้สูงพ้นกำแพงขึ้นไปอีก ทหารฝ่ายมิถิลานคร กล่าวเยาะเย้ยทหารพระเจ้าจุลนีว่า พวกท่านหิวไหม ถ้าหิวก็หุงข้าวกินเสีย แล้วโยนฟืนดุ้นใหญ่ๆ ลงไปให้ ฝ่ายพระราชาจุลนีทอดพระเนตรเห็นฟืนมากมาย กองพ้นกำแพงเมือง จึงตรัสถามเหล่าที่ปรึกษา สายลับมโหสถกราบทูลว่า มโหสถเกรงภัยในอนาคต จึงเตรียมการให้ขนฟืนมากองไว้ตามหลังเรือนสกุลต่างๆ และให้กองส่วนที่เหลือไว้ริมกำแพงพระนคร พระเจ้ากรุงปัญจาละ ได้สดับดังนั้นจึงตรัสบอกอาจารย์เกวัตว่า ไม่สามารถทำให้ชาวเมืองสิ้นฟืนแล้วยึดเอาเมืองได้